มัคคุเทศตอบว่า Oui monsieur je vous écoute แปลว่าใช่ค่ะคุณดิฉันฟังคุณอยู่ ภาษาไทยอาจจะพูดใหม่ว่าใช่ค่ะดิฉันรอคำถามคุณอยู่คำว่า je เป็นคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ แปลว่าฉันคำว่า vous เป็นคำสรรพนามบุรุษที่สองสำหรับเรียกคนที่อาวุโสกว่าหรือเพิ่งรู้จักคำว่า écoute เป็นคำกริยา ผันรูปตามประธาน je แปลว่า ฟังฟังอยู่ ประโยค Pouvez-vous nous recommander un autre musée Nous voudrions aussi avoir un guide qui parle français. แปลว่าคุณสามารถพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งให้เราได้ไหม เราต้องการมักคุเทศภาษาฝรั่งเศสด้วยเช่นกันคำว่า recommander แปลว่าแนะนำคำว่า autre เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าอื่น คำว่า voudrions เป็นรูปกระจายตามข้อตกลงว่าเป็นการแสดงความสุภาพโดยใช้การเงื่อนไขแบบที่สอง เมื่อใช้กับกริยา vouloir เท่ากับเป็นการพูดอย่างสุภาพมาก ๆ